6กดยอมรับแล้วกดถัดไปได้เลย แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับเราลูก้า369บนตรงนี้อยู่ได้แล้ว หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามแอดมินได้ที่ มาแล้วค่ะเกมใหม่ล่าสุดทางพีจีนะคะ Diner Delights มาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ เราจะฟาสเต็กฟาแซนด์วิชฟากาแฟกลับบ้านไหมเท่าไหร่มาเริ่มกันเลย วันนี้นะคะเกมใหม่ล่าสุดทางพีจีพร้อม ให้เล่นแล้วค่ะกับทางลูก้าสาวหกาวานะคะวันนี้เรากับหมุนไปเลยค่ะแบบบางเบาห้า่วนส่วนไปเลยโอ้ไม่ก็หมุนแล้วก็คูณสองกันไปแล้ว เกมนี้มาดูกันเลยจ้า ว่าจะเปะจะปังจะปัวแค่ไหนตาเนี่ยเขาว่ากันหรือเปล่ามาแล้วจ้าคูณห ถ้ามาแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งหยุด อย่าเพิ่งยังสิจ้าเลิศเลอะไปเลยบอกนะคะว่าเกมใหม่เกมนี้ของทางทีซีเนี่ย เป๊ะจริงไม่จบตาวันนี้นะคะเราก็มาทายพิสูจน์กันแล้วจ้าแสงสีเสียงประการตาคูณ2คูณ5คูณ8คูณ10 มาดูกันเลยต่อว่านี้จะเข้าหรือเปล่าสวิตไม่ลูกแฮมเบอร์เกอร์ไม่ลูกสเต็กไม่ลูกมากันเลยตาแบบนี้อย่าเพิ่งหยุดอย่าจับโอ้ไม่ก็สแกตเตอร์สามตัวเป็นก็สิบสี่สปินไปเลยสิจ้ามาเลยต่อเนียจะมีตัวคูณคูณสองคูณห้าอัพเปล่ามากันเลยสิบหมุนโอ้ไม่ก็อันแรกก็คูณห้ามาปุ๊บปวดแล้วแบบนี้มาแล้วจ้าสองห้าสูตรอีกก้าหมุนยังไงโอ้ไม่ก็แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คูณสองมาแฮมเบอร์เกอร์ไม่ก็สลัดมาไหม ลัดสวิตสลัดสวิตมาไหมสลัดสวิตมาไหมอย่างนี้อย่าให้รุนแบบนี้โอ้ไม่ก็มาคูณเจ็ดมาแล้วคูณเจ็ดแบบนี้ก็เท่าไหร่จ้ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเลย ยาวๆปะโอ้ไม่ก็แตกนะอีกไหมสกัดได้หนึ่งตัวเข้ามาแล้ว โอ้ไม่ก็ดับเบิลสกตเตอร์แบบนี้ก็ยั่วยั่วโป๊ปจริงเกมหนังีซีแบบนี้ ไม่เล่นแล้วจะรอเล่นวันไหนอีกสิบหมุนฟรีๆไปเลยจ้ามากันเลยมายาวๆแบบนี้โอ้วันนี้แสนแตกแน่นอนแสนแตกไหมแสนแตกไหมคูณสองมาอีกแล้วคูณสองบวกเจ็ดก็เป็นไร บวกสองก็ต้องเป็นเก้าสิคะมากันเลยกระยาแบบนี้เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกสิบสี่หมุนเยอะๆโอ้ไม่ก็โอ้เสียดายโอ้ไม่ก็เสียดายคุณห้ามไม่ได้แม่มาเลยมาได้อีกห้าฟรีสปินโอ้ไม่ก็ ตัวขู่ตัวบุกตัวคูณตัวบวกอย่างนี้ลายไปแบบนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ได้จริงไม่มีบิดไม่มีแกงกันแน่นอนจ้าอยากเล่นใต้คลิปได้เลยอย่าลีรอกันนะคะแฮมเบอร์เกอร์มาไหมขอแฮมเบอร์เกอร์มาขอแฮมเบอร์เกอร์หน่อยได้ไหมคะมากันแล้วคูณ11แบบนี้คูณ11แบบนี้ก็เท่าไหร่6 6ศูนย์ศูนย์ไปเลยคูณสองอีกแล้วโอ้ไม่ก็11บวก2ก็เป็น 13สิจ้ะยาวๆแบบนี้ ไหลมาเรื่อยๆเลย ใครๆบอกว่าเกมนี้เป๊ะจริงต้องรีบตามนะจ๊ะก่อนมันปรับนะก่อนมันปรับรีบตามได้เลย อย่าเพิ่งรอหัวใจ50หัวใจ50มากันแล้วอีกคูณ13ไหมคูณ13เป็นคูณ15 แล้วโอ้แม่ก็ตคูณจริงๆปีสเปนนี้ไม่เสียแรงจริงไม่เสียแรงจริงนะคะ กับหมุน500อยากเล่นอยากรีอยากรอนะคะ กดใต้คลิปได้เลยมากันแล้วอีก3หมุนสุดท้ายยังไงจะยาวมาแบบนี้จับ โอ้ my god ทิ้งคายทิ้งทวนแบบนี้15บวกสอเป็น 17แล้วจ้ะคูณด้วยคูณ17แบบนี้ปลาไหลแตกแยแศูนย์ไปเลย ยังไงยังมีคูณสองอีกโอ้ my god จะถึงคูณ 30ไหมเนี่ยจะถึงคูณ 30ไหมมากันเลยคูณสามแบบนี้ มาดูโททวินกันเลยโททวินอยู่ที่เท่าไหร่โททวิน 37050 อยากเล่นกดใต้คลิปได้เลย ไม่ต้องรอแล้ว จังหวะนี้